In time. on. on. My music บอกไม่มีที่ระบายไม่มีใครปลอมถึงแม้พวกมึงว่ากูน่ากระจอกพวกมึงแม่งโคตรควายกูยังไม่ใครแล้วกู